เฮ้ยวันนี้เราจะกินอะไรดีอะพอสอแล้วพอสอจะแปลว่าสองคนนี้เหรอ เพื่อนก็บอกมาในไลน์ว่า จะต้องแต่งตัวแบบคริสต์มาสยั่วๆ แต่พอบอกไปถึงอะมีบอแต่งอยู่คนเดียว แล้วเมื่อเพชรเจอ คนที่เพชรชอบอะมันจะวัดได้หรือเปล่า มันมีความยิ้มรุ่มกลิ่มด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันอารมณ์เจาะจริงๆอะสดตลอดไปยย่งเนเ单น ไม่เอานะผมไม่ใช้คำนี้นะสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel เพชรซวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมาคุยกันอีกแล้วนั่นก็คือเรื่องอะไรเอ่ย เรื่อง网ื热อคำฮิตวลีฮิตที่ใช้กันบนอินเทอร์เน็ตนั่นเอง เห็นแหวนเก่งภาษาไทยอย่างเงี้ยหนีคุ้นเคยกับไทยหยีจอหวังรัวย่งหยีมา ไม่นะเอาจริงอะวอรู้สึกว่ามันยากนะ เพราะว่าต้องเป็นเจ้าของภาษาจริง ๆอะน่าจะเข้าใจได้ ถูกไหมใช่ แล้วเราก็คิดว่าคำพิษที่เราเอามาฝากสำหรับคนจีนมันคือคำที่สนุก แต่สำหรับคนไทยมันก็จะยากนะ งั้นเรามาเริ่มที่คำแรกภาษาไทยก่อนดีกว่าคำแรกคือคำว่าพอศพอศคืออะไรคือได้ยินนะเคยได้ยินด้วยเหรอ หนีไทยลี่ห้าเลยอะใช่ผมได้ยินอะแต่ผมไม่ไม่เคยไปสนใจเลยว่ามันคืออะไรอะ นิวเคยได้ยินจากที่ไหนไม่รู้อ่ะน่าจะคลิปอะไรคลิปใน YouTube ลองเดาสิใบให้ว่ามันเป็นคำย่อคำย่อแล้วมันเกี่ยวกับอะไร อ่ะบอกให้ตัวอย่างประโยคนะ อย่างเช่นว่า เฮ้ย วันนี้เราจะกินอะไรดีอะพอสอพอ ไม่รู้อ่ะเฉลยนะเฉลยนะ จุดกำเนิดอ่ะ มันมาจากพระสองรูปนี้就是这两个和尚去年他们很 很火，就是他们直播的时候会有大概แสนสองแสน观看นะพอสอจะแปลว่าสองคนนี้เหรอไม่ใช่พสออันเนี้ยย่อมาจาก พระสงฆ์เขอช่างแล้วก็นอกจากที่จะแปลว่าพระสงฆ์แล้วอ่ะเราอ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้ในความหมายของคำว่า เพื่อนสาวหรือว่าพี่สาว มันใกล้ชิดกับคำภาษาจีนของเรา เราเรียกว่าเจี๋ยเม่เจี๋ยเม่เออเออใช่ใช่ใช่เจี๋ยเม่โอเคไปที่ภาษาจีนบ้างโอเค ภาษาจีนคำแรกนะคะ เราจะเอาคำว่าถังพิงมาฝากนะคะถังพิงถังก็คือนอนอ่ะ นอนอยู่บนเตียงนี่เรียกว่าถังใช่ปะนอนแบบเรียบเยบหรอใช่ใช่โอวสองรูปไปแล้วนะคะ อ่า ก็คือนอนตัวตรง ใช่หมายความว่ายังไงหนีเต้าหน่อย อะไรวะร้อนมากๆเหรอร้อนมากๆ จนแบบต้องนอนตัวตรงไม่ใช่อ๋อหวอดดาว่าน่าจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจไหมไม่แบบว่าไร้ประโยชน์ useless แบบว่าไม่ได้ทำอะไรเลยทำใช่ค่ะประมาณนั้นน่ะไม่ว่าคนอื่นจะทำอะไรอ่ะเขาก็แบบว่าเออไม่สนใจนะฉันโอเคฉันแบบไม่ทำอะไรเลย ฉันก็แบบนอนเฉยๆแบบเนี้ยไหนยกตัวอย่างสิเราจะใช้ในสถานการณ์ประโยคแบบไหนบ้าง年轻人不要躺平， มากันต่อที่ภาษาไทยคำที่สองบ้างคำนี้คือคำว่า แกงแกงเขียวหวานเหรอแกงแกงเออใช่ แกงเขียวหวานแต่แกงแล้วไงแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่า กาหลีทางแบบตรงๆอ่ะนะ อ่ะ อันเนี้ยเป็นเหตุการณ์จริง ก็คือช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาใช่ไหมบอกก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อน เพื่อนก็บอกมาในไลน์ว่า จะต้องแต่งตัวแบบคริสต์มาสยั่วๆ แต่พอบอกไปถึงอะมีวอแต่งอยู่คนเดียวแล้วเพื่อนคนอื่นก็ใส่แค่เสื้อ ยืดกางเกงขายาว อันเนี้ยเรียกว่าวอโดนแกงดอนเล่นใช่ปะดอนเก่งอ่าใช่ แกล้งแกงแปลว่าแกล้ง แกล้งภาษาจีนคืออะไร โต้ไหมหนีโต้โต้วอไม่ใช่ ชูใหม่ 被朋友出卖了แต่ว่าเพชรรู้สึกว่าชูไม่น่าจะรู้สึกแรงกว่าคำว่าเกงนะโอเคต่อกันที่ภาษาจีนตัวที่สองเลยตัวที่สองนะคะก็คือเรียกว่าจืมเจือเจือจือเจ๋เจ๋จือจือไม่ได้หอลิ้นนะจือไม่ใช่จืออเจ๋เจ๋จือแปลว่าสุดยอดไหมสุดยอดใช่นี่รู้เหรอ ไม่รู้อ่ะเดาเพราะว่าหวอเคยได้ยินคำว่าเจ๋ใช่ไหมแบบว่าเจ๋เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ๋เจ๋จืดก็น่าจะเหมือนกันเปล่าวะใช่คือมันคือแบบเออสำเนียงที่เราเรียกคนอื่น เนาะแบบว่าเรียกว่าเยื่อหันจืดแบบเนี้ยเยื่อหันจืดคืออะไรวะคือแบบแบบเรียกให้มันน่ารักน่ารักหมายใช่แต่ก็แบบมีคนเรียกแบบนานน่ะไหนยกตัวอย่างประโยคเจ๋เจ๋จืดหน่อยดิตงอิงกงเจ๋เจ๋จืดนี่คือคำที่ซุยเขาพูด มยำกุ้งสุดยอดเลยอย่างนี้ว่าเจ๋อเจ๋อจืออ่ะก็คือเหมือน เอาอะไรก็ได้มาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเจ๋อเจ๋อจือหมายถึงสิ่งนั้นสุดยอดเก่งมากเยี่ยมอืมเยี่ยหานเจ๋อเจ๋อจือเออชมตัวเองไปนึ่งวินี่แป๊บนึงนาฬิกาเตือนให้ดื่มน้ำฮะนาฬิกาที่วางนาฬิกาคิดว่าเป็นนาฬิกาที่วางอยู่บนฉางช่าง เลยกลับมาคว้างฝาไม่ใช่ นาฬิกาอันนี้ อันนี้ก็คือ Mimo Watch Smart Watch แบรนด์ลูกของเสี่ยวมี่คือปกติอะวอจะเป็นคนที่กินน้ำน้อยมากดีก็รู้ใช่ไหมว่าพยายามจะกินน้ำเยอะๆ อยู่อะไรเงี้ย แล้วแบบบางทีอะพยายามจะกินก็ลืม แต่ว่าพอเรามีนาฬิกาที่มันติดตัวอยู่กับเราตลอดเวลานี่ไม่ว่าเราจะเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปทำกับข้าวขึ้นบันไดลงบันไดทุกอย่างอะไรเงี้ยพอมันถึงเวลาที่ควรจะดื่มน้ำอะมันก็จะแจ้งเตือนสั่นๆๆบอกก็จะรู้ว่าวอควรที่จะ ดื่มน้ำแล้วอะไรเงี้ย มันทำให้วอดื่มน้ำเยอะขึ้นหลังจากที่แบบใส่นาฬิกาตัวนี้เลย แต่ว่านี่รู้ไหมนอกจากที่จะเตือนเรื่องดื่มน้ำแล้วเนี่ยนะ เขายังสามารถทำอย่างอื่นได้อีกเยอะมาก แล้วราคามันคุ้มมากนี่ ราคาเรือนนี้ให้ทายเท่าไหร่ อันนี้เหรอที่จีนน่าจะประมาณ 200หยวน200หยวนนี่กี่บาทวะ1,000กว่า ใช่ นี่มันราคาประมาณพันกว่าบาทเอง แล้วมันทำอะไรได้เยอะมากยกตัวอย่างให้ดูหน่อย แน่นอนแหละเป็นนาฬิกาก็จะบอกเวลาบอกวันที่ได้ ซึ่งไอตรงหน้าจอตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ วัดระดับออกซิเจนในเลือดก็ได้ วัดระดับความเครียด แล้วก็ยังวัดคุณภาพการนอนได้ด้วยนะ หรือว่าการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยเขามีแบบหลายสิ่งหลายอย่างมาก แล้วเมื่อเพชรเจอคนที่เพชรชอบอะมันจะวัดได้หรือเปล่าเองก็ต้องมาดูอีกทีว่าจะว่ามันอาจจะแบบว่า ใจเต้นเร็วขึ้นเนาะ อันนี้เขาดีจังเลยเนาะ มันเป็นสมาร์ทวอทช์ที่แบบว่าดูแลเราได้ใช่ไหม ใช่แต่ว่านอกจากเรื่องสุขภาพนะเขายังทำอย่างอื่นได้อีกนี่ไอนาฬิกาตัวนี้มันสามารถซิงกับโทรศัพท์ของเราได้ เวลาที่แบบว่ามีแจ้งเตือนจาก Line Facebook Instagram หรือว่ามีคนโทรเข้ามาอย่างเงี้ย มันก็จะมาเด้งที่นาฬิกาของเราเลยว่าเอ้ยมีข้อความเข้านะ มันเป็นสีอะไรของเธอ อันนี้มันเป็นสีแบบสีชมพูโรสโกลด์ โอ้โอชอบสีนี้นะ มันดีมากเลยอ่ะ มันแบบมันไม่ใหญ่ไปแล้วไม่ไม่เล็กไปอ่ะใช่ปะใส่ได้ในทุกโอกาสเลย หน้าจอเขาเนี่ยนะใหญ่ประมาณ 1.69 นิ้วมันก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป ใส่ได้กำลังดีเลย นอกจากที่จะมีสีโรสโกแบบที่วอร์ใส่อยู่อันนี้นะเขายังมีสายสีอื่นให้เลือกถึง 4 สีเลยนะคะ แล้วยังไม่พอนะ ตัวเรือนของเขาเนี่ยทำมาจาก อลูมิเนียมอลลอย ดีไซน์สวย เราสามารถเปลี่ยนหน้าปัดหน้าจอได้เขามีให้เลือกมากกว่า 50 แบบเลย หรือว่าหนีจะเปลี่ยนเป็นของตัวเอง เป็นรูปตัวเอง รูปเพื่อนรูปแม่รูปแมวตัวเอง รูปแฟนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่หวยังไม่มีแฟนองแบบใช่รอถึงวันนั้นนะที่เธอเปลี่ยนรูปเป็นรูปแฟนอะเมื่อไหร่อะนี่นี่จะบอกมั้งอุ้ยอีกสองปีเลยเหรอ ไม่ว่าใครจะเป็นสายอะไรก็ตามเนาะสายคู่สายเท่สายหวานสายแซ่บก็สามารถเปลี่ยนสายเปลี่ยนหน้าจอ ปรับให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองได้เลย มันทำได้หลายอย่างมันราคาแค่พันกว่าบาทเองเหรอที่ไทยใช่แล้วแล้วมีขายที่ไหนบ้างอันนี้นะเดี๋ยวเพจนะคะ จะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อนะคะ ไว้ที่กล่องข้อความด้านล่างก็ไปกดดูกันได้ และที่สำคัญทุกคนแฟนคลับช่องเพจแซดเรามีโค้ดมาฝากทุกคนด้วยนะคะ ตอนซื้อนะคะ ไปใช้โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะ MIMO 1015 ถ้าเป็นนาฬิกาสายเดียวนะคะ จากราคา 1,299 บาท ก็จะเหลือ 1,099 บาท หรือถ้าเกิดใครอยากจะได้เป็นนาฬิกาที่มี2สายเอาไว้เปลี่ยนในหลายๆโอกาสนะคะ2สีไปเลยเนี่ย ปกตินะคะราคา 1,399 บาท ใส่โค้ดปุ๊บก็จะเหลือ 1,199 บาทเท่านั้นค่ะ ยังไงทุกคนก็สามารถไปดูได้ที่ลิงก์ที่เพจทิ้งไว้นะคะไปดูรายละเอียดเต็มๆได้เลย ทุกคนอ่ะนี่อย่าง เช่น เราสามารถพูดได้ไหมว่า my mom was จ๋เจ๋จือได้ปะอะต่อกันที่คำแสดงภาษาไทยตัวที่ 3 นะคะ นั่นก็คือคำว่าอารุมเจาะอารุมอะไรนะอารุมเจาะอันนี้อันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่อ่ะยกตัวอย่างนะนี่ ยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบ เฮ้ยคู่นี้อะอารุมเจาะอื้ก็คือหมอสอนมากใช่ปะอืม มันไม่เชิงนั้นจริงๆ แล้วอารุมเจาะเนาะมันเกิดมาจากด้อมเคอร์แพทโจเคยอยู่กับอินฮาวอยู่เขาแบบเป็นคู่ซีพี กันอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ย แฟนคลับเขาอะเนาะก็คิดค้นคำนี้ขึ้นมาเหมือนกับว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันน่ะเนาะแล้วแบบว่ามันมีความน่ารัก มันมีความยิ้มชุ่มกิ่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดประมาณว่าเฮ้ยคุณนอนคุณมองตากันเอ้ยมันอารมณ์เจาะจริงๆอะอะไรอย่างเงี้ย ภาษาจีนเรามีคำว่าเห่าตาเห่าตาอ๋อ ก็คือเหมือนแบบว่า เหมาะสมคู่กันอะไรอย่างเงี้ยหรอ ใช่ค่ะแบบว่าอืเห่าตาอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย เออ อะไรกันอ่ะ ไปต่อที่ภาษาจีนบ้าง คำนี้จริงๆก็อัมอัมอัมอัมอัมอัมอัมเหมือนไม่ใช่ภาษาจีนอะ มันคือเอาคำภาษาอังกฤษมาพูด แต่ก็มีออกเสียงภาษาจีนบ้าง มันคือ yyds แต่คนจีนอ่ะเราจะพูดว่า yyds YYD Ice น่ารักก็แบบว่าสุดยอดเหมือนกันอะยงเย神永远的神อันนี้วอรู้ เพราะว่าวอเห็นบ่อยมากในโตอินวอก็เลยแบบว่าไปเซิร์ชมาก็เลยรู้ว่ามันแปลว่าแบบเทพเจ้าตลอดกาล แล้วอันอันนี้ยังยังแปลได้ว่าสดตลอดไปโสดตลอดไปนี่เห็นไหมยยงวตันเซนไม่เอานะผมไม่ใช้คำนี้นะกลัวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในสถานการณ์แบบว่าเทพเจ้าตลอดกาลอย่างเงี้ย เราก็เหมือนแบบว่าเอาคำที่เราจะพูดว่าสุดยอดเนี่ยมาไว้ข้างหน้าแล้วก็เติมด้วย yyds อย่างเช่น ตรงอินกงทาง yyds อันนี้ก็เป็นคำที่คิดค้นโดยชีเจ้าชิม 土巴沙拉，冬阴功，冬阴ต้มยำกุ้ง YYDS ถัดไป มาที่ภาษาไทยบ้างคำนี้ ความโป๊ะเป็นศูนย์ไม่เข้าใจทำไมของไทยไม่เข้าใจสักคำเลย เออไอคำพวกนี้มันเหมือนแบบ ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตบ่อยๆ ก็จะไม่รู้ ถ้าสมมติว่าบอกไปคุยกับแม่แม่ก็คือไม่รู้เรื่องเหมือนกันโป๊ะมันแปลว่าแบบ อารมณ์แบบประมาณผิดพลาด ชั่วอู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นศูนย์เป็นศูนย์ก็คือเติ่งหยูหลิง ชั่วอู่เติ่งหยูหลิงหนีพอจะเดาได้ไหมแปลว่าอะไรฉันไม่ผิด ไม่พลาดแน่นอน ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ คือคำว่าความโป๊ะอ่ะมันไม่ได้แปลว่าชั่วอู้เสมอไปอ่ะ ความโป๊ะเป็นศูนย์อันนี้ก็หมายความว่า ไม่มีที่ติ flawless หวานเหมยคำว่าหวานเหมยก็เคยเป็นคำฮิปอะปีที่แล้วไม่ไม่รู้กี่ปีก่อนละถ้าสมมติหนีอยากจะใช้ความว่าความโป๊เป็นศูนย์ใช่ปะอ่ะสมมติว่าวอแบบแต่งตัวจะไปหาแฟน สมมติสมมติแล้ววอก็ให้หนีดูแบบว่าเฮ้ยวันนี้ฉันแต่งตัวเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ แล้วหนีก็จะบอกหุยเลิศมากความโป๊เป็นศูนย์ซึ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่จะได้ใช้ตัวอย่างนี้จริงๆ อีกสองปี นี่ นี่เออร้กาศ ต่อไปภาษาจีนบ้างภาษาจีนนะคะคำต่อไปก็คือ อันนี้ีก็รู้อ่ะกันฟันไหนไม่ใช่กันฟันเหรินเหรอคนที่กินเด็กข้าวปอไม่มีใครพูดให้อันนี้ไปไม่ถูกชนิดเลยอ่ะ จริงๆมันมีคนเคยบอกวออย่างนี้จริงๆอ่ะการฟันเหรินก็คือคนที่จะต้องรีบไปกินข้าวใช่ไหม ใช่ก็คืออะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับกินข้าวอ่ะ你是不是干饭人？那你是不是干饭人？只是饭不喝汤。ภาษาไทยคำสุดท้ายตัวนี้คือคำว่า เอาปากกามาวงปากกาอใช่เราไม่รู้เอาปากกามาวง วง วงคือแบบเนี้ย画个圈圈诅咒你าอ่ะหนีลองคิดสิเวลาหนีเขียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนีวงอ่ะ เอาปากกามาวาก一个圈น่ะ是什么意思ไม่มีอ่ะเราไม่ทำแบบนั้นะสำคัญ สิ่งที่สำคัญ ใช่ทำให้มันเด่นออกมาทำให้มันเด่นออกมา นี่เข้าใจไหม แต่ว่าอันเนี้ยเขาเอามาใช้กับเรื่องทั่วไปเลย อย่างเช่น แบบสมมติว่า วอแต่งตัวอีกแล้ว แต่ว่าวอแต่งตัวสวยมาก วอก็จะพูดกับหนีว่าเนี่ยวันนี้ฉันไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงเลยอแสดงว่าฉันสวยมากเออมันมันมีเพลงด้วยนะมันมีเพลงออกมาด้วยนี่ลองว่ายังไงเธอชอบฉันแบบไหนให้เอาปากกามาวงอย่างเงี้ย แปลว่าแบบว่าเธอชอบฉันตรงไหนอ่ะ ก็มาวงเลยวงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมชอบ เพชรกับแหวนตรงไหน เอาปากกามาวงได้นะคะ สุดท้ายนะภาษาจีนแล้วโอเคสุดท้ายนะคะคำว่าอ่าเชื่อสือเข้าใจปะใจในแบบโซเชียลอ่ะเข้าใจปะโซเชียลอ่าเชื่อมาจากคำว่าเชื่อคุยใช่ไหมเชื่อคุยสิงสือวังมันหมายความว่าเราสองคนอ่ะ ออกไปกินข้าวข้างนอกเนาะนี่พอกินอ่ะ นี่ก็แบบว่า อ่าที่นี่มีข้าวติดอยู่ตรงนี้ แล้วหนีไม่รู้บอก็ไม่บอกหนีเลย แล้วก็หนีก็ออกมาเล่นเล่นแถวนี้แถวนั้นน่ะแล้วก็หนีก็อ่าเชื่อไปสิ่งสวงเข้าใจปะตายละในในโซเชียลเช่นเมื่อหนีอยู่อยู่บ้านวัวเราสองคนน่ะ เอาแบบใส่เสื้อนอนใช่ปะออกไปบ่อยๆใช่จริง ๆ เราก็เชื่อสุดไปหลายครั้งละ เหมือนตายอยู่ท่ามกลางใช่ใช่ผู้คนมากมาย ตุย ภาษาไทยก็มีนะ เป็นคำแสลงเหมือนกันใช้คำว่าตุย แปลว่าตายเหมือนกัน แต่ว่าเราจะพูดคำว่าตุย ใช่ใช่ใช่เออ หมดแล้วนะคะรวมทั้งหมดทั้งภาษาไทยภาษาจีน10คำเลยเต็มเต็ม นี่อย่าลืมเอาไปใช้นะภาษาไทยเพราะว่าถ้าเกิดหนีเอาไปใช้อ่ะ หนีก็จะดูเป็นเอ็กซ์เพรสในด้านภาษาไทยมากเป็นคนไทยเลย ไม่ใช่คนจีนอีกต่อไปแล้ว หัวจะเป็นคนจีนอ่ะ โอเค ฉันจะไม่บังคับเธอ โอเคค่ะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะ ถ้าเกิดคลิปนี้ชอบแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe กดกระดิ่ง ให้เราสองคนด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ คลิปนี้ไปแล้ว บ๊ายบาย บ๊ายบายค่ะ